ัสดีค่ะดิฉันอาจารย์ ดร สารินีสันติธิรากุลนะคะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่โมดูลที่7 การวางแผนการผลิตและการผลิตค่ะในโมดูลนี้ประกอบไปด้วย5 เรื่องนะคะ ได้แก่การวางผังโรงงานเบื้องต้น การวางแผนความต้องการ สำหรับการวางแผนการผลิต ระบบการวางแผนและการควบคุมการผลิต การบริหารคุณภาพ จริยธรรมจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคมค่ะ แต่ก่อนที่เราจะพูดถึงรายละเอียดของหัวข้อย่อยทั้ง 5 ดิฉัน ขออนุญาตอธิบายให้เห็นภาพรวมของการจัดการการผลิตก่อนนะคะ โดยในบทเรียนนี้นะคะ มีวัตถุประสงค์ทั้งหมด 2 ข้อค่ะ 1. ผู้เรียนสามารถเสนอแนะการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปใช้ในการวางแผนการผลิต และการผลิตให้แก่องค์กรธุรกิจได้ 2. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้หลักการ เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเทคโนโลยีด้านการวางแผนการผลิต และการผลิตในองค์กรธุรกิจได้ค่ะคำอธิบายรายวิชานะคะ กระบวนการจัดการการวางแผนการผลิตและการผลิต ประกอบไปด้วย การวางผังโรงงานเบื้องต้น การวางแผนความต้องการสำหรับการวางแผนการผลิต ระบบการวางแผนและควบคุมการผลิต การบริหารคุณภาพ จริยธรรม จรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเนื้อหาของเรื่องนี้ประกอบไปด้วย 6 ส่วนนะคะ 1. บทนำการวางแผนการผลิตและการจัดการการผลิต 2. การวางผังโรงงานเบื้องต้น 3. การวางแผนความต้องการเพื่อการผลิต 4. ระบบการวางแผนและควบคุมการผลิต 5. การบริหารคุณภาพ และ 6. จริยธรรม จรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคมค่ะ เมื่อทราบรายละเอียดรายวิชาแล้วต่อไปนะคะ เรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยดีกว่าค่ะ เริ่มกันเลยนะคะ เรามาดูเนื้อหาแรกบทนำการวางแผนการผลิตและการจัดการการผลิตกันนะคะ เรามาเริ่มจากการทำความรู้จักกันก่อนนะคะ ว่าอุตสาหกรรมการผลิตนั้นแบ่งออกเป็นกี่ประเภท ในการจำแนกประเภทของอุตสาหกรรมการผลิตสามารถจำแนกได้หลายแบบค่ะ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการพิจารณา เช่น หากเราจำแนกตามลำดับขั้นตอนของการผลิต จะสามารถแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะคือ 1. อุตสาหกรรมขั้นปฐมหมายถึง อุตสาหกรรมที่ขุดค้นเอาทรัพยากรธรรมชาติขึ้นมาใช้ หรือเป็นการผลิตทางด้านการเกษตร เช่นการทำนา การประมง การเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น โดยในขั้นนี้ยังไม่ได้มีการแปรรูปสินค้าที่ผลิตขึ้นมา หรือขุดขึ้นมาแต่ประการใดนะคะ 2. อุตสาหกรรมขั้นกลาง หมายถึง อุตสาหกรรมที่นำเอาผลิตผลจากอุตสาหกรรมขั้นประถมมาแปรรูป เพื่อให้เกิดประโยชน์และคุณค่ามากขึ้น เช่น อุตสาหกรรมกลั่นน้ำมัน อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ เป็นต้น 3. อุตสาหกรรมขั้นที่3 หมายถึงอุตสาหกรรมที่ทำหน้าที่จำหน่าย แลกเปลี่ยนและให้บริการด้านต่าง ๆ เช่น การขนส่ง การธนาคารและการพาณิชย์ หากเราจำแนกตามลักษณะการผลิต จะสามารถจำแนกได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1. อุตสาหกรรมสกัดจากธรรมชาติ หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีกรรมวิธีการผลิต โดยใช้การสกัดเอาสิ่งที่ต้องการออกมาจากวัตถุดิบ เช่น การสีข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสาร การสกัดน้ำมันจากเมล็ดฝ้าย 2. อุตสาหกรรมการผลิตหรืออุตสาหกรรมโรงงาน หมายถึง อุตสาหกรรมที่นำเอาวัตถุดิบจากธรรมชาติ มาผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูป ซึ่งลักษณะของการผลิตนั้นจะมีส่วนประกอบทั้งโรงงาน เครื่องจักร เครื่องมือ เทคโนโลยีและแรงงานเข้าร่วมกันเพื่อผลิตสินค้าออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ 3. อุตสาหกรรมบริพันธ์หมายถึง อุตสาหกรรมประเภทโรงงานผลิตชิ้นส่วน หรือชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับเครื่องจักร เครื่องมือ หรือซ่อมบำรุงรักษาโรงงานอุตสาหกรรม เช่น อู่ซ่อมเรือ โรงงานเชื่อมโลหะ โรงงานบัตรกรีเป็นต้น 4. อุตสาหกรรมหัตถกรรม หมายถึง อุตสาหกรรมที่ทำการผลิต โดยใช้ฝีมือและทักษะของผู้ผลิตเป็นองค์ประกอบ เช่น อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมือง การทำร่ม การทอผ้าแบบพื้นเมือง การทำเครื่องเขิน การแกะสลักไม้ 5. อุตสาหกรรมบริการ หมายถึง อุตสาหกรรมที่เป็นการให้บริการ หรืออำนวยความสะดวกแก่ผู้ต้องการรับบริการ เช่น การขนส่งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และทางท่อ อุตสาหกรรมโรงแรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการธนาคาร นี่เป็นตัวอย่างเท่านั้นนะคะ เราสามารถใช้เกณฑ์อื่น ๆ ในการจำแนกประเภทอุตสาหกรรมได้อีกค่ะ เช่น จำแนกตามลักษณะของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ขนาดของกิจการอุตสาหกรรม กรรมวิธีการผลิต หรือ จำแนกตามกระบวนการผลิต ซึ่งรายละเอียดต่างๆ เหล่านี้ ท่านสามารถดาวน์โหลด จากเอกสารประกอบการเรียนของโมดูลที่ 7 นี้ได้ค่ะ เรามาเริ่มทำความรู้จักกันก่อนนะคะว่าอุตสาหกรรมการผลิตนั้นมีวิวัฒนาการมาอย่างไรบ้าง ในอดีต ก่อนที่จะมีการปฏิวัติอุตสาหกรรม มนุษย์ได้ทำเครื่องมือเพื่อช่วยในการดำรงชีวิต หุงหาอาหาร สร้างที่อยู่อาศัยและทำเครื่องนุ่งห่ม นอกจากนี้มนุษย์อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อความอยู่รอด มนุษย์มีพัฒนาการมากขึ้นเรื่อย ๆ จากการสร้างเครื่องมือในการล่าสัตว์ ไปสู่การใช้ไม้ การสร้างเครื่องปั้นดินเผา การใช้แร่โลหะต่างๆ ในสมัยก่อนการผลิตสิ่งของต่างๆมักทำในครัวเรือน หรือในโรงเรือนเล็กๆโดยใช้เครื่องมือง่าย ๆ ค่ะ แต่หลังจากที่เจมส์วัตได้คิดค้นเครื่องจักรไอน้ำขึ้น ในปีคริสตศักราช 1750 ทำให้มีการนำเครื่องจักรไอน้ำมาใช้แทนแรงงานคน ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติอุตสาหกรรมเลยค่ะ หลังจากนั้น การผลิตสินค้าเกิดขึ้นในโรงงานแทนการผลิตในครัวเรือน และนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการบริหารงานภายในโรงงานค่ะ นับจากนั้นเป็นต้นมา ได้มีความพยายามในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และการบริหารงานในโรงงานอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงการทำงาน โดยการตัดการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นออกไป การจัดการประสิทธิภาพของเครื่องจักร การจัดการการไหลของวัสดุในโรงงานค่ะ และในช่วงปีคริสตศักราช1910 ได้มีการให้ความสำคัญต่อการบริหารบุคคลในอุตสาหกรรมการผลิต โดยมีการจัดตั้งแผนกบุคคลขึ้นเป็นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา เพื่อให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน และจัดให้มีอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงการจัดการด้านสวัสดิการและสุขอนามัยที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งนำไปสู่ขวัญและกำลังใจที่ดียิ่งของพนักงานค่ะ ยุคต่อมาเป็นยุคของการพัฒนาเทคโนโลยี โดยเฉพาะทางคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า เทอร์โมไดนามิกส์ รวมถึงการพัฒนาของเครื่องจักรทำให้เกิดการผลิตแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในการจัดการงานอุตสาหกรรม และในปัจจุบัน เทคโนโลยีด้านการสื่อสารได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงเป็นยุคสมัยที่จะต้องมีการประยุกต์นำไอทีเข้ามาใช้ ในการบริหารจัดการการผลิต เพื่ออำนวยความสะดวก ลดข้อผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งเราจะสามารถนำไอทีมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการใดได้บ้าง เราจะได้เรียนกันในหัวข้อถัดไปนะคะ ค่ะ สวัสดีค่ะ วันนี้อาจารย์ก็ เชิญดร กอบกิจอิสระชีววัฒน์ในฐานะที่ปรึกษาของสถานประกอบการหลายแห่งนะคะ มาให้ความรู้แล้วก็มาพูดคุยกันเรื่องของความสำคัญเกี่ยวกับการวางแผนการผลิตกันค่ะ สวัสดีค่ะพี่จันนี่สวัสดีครับจันฟางครับค่ะ ก็อยากจะทราบว่าจริงๆแล้วเรื่องของการวางแผนการผลิต แล้วก็การบริหารจัดการการผลิตเนี่ยมีความสำคัญยังไงบ้างคะจริงๆต้องบอกว่ามีความสำคัญในหลายมุมมองและหลายเรื่อง ในตัวมันเองเป็นเรื่องของการวางแผนการผลิตก็น่าจะอยู่ในโมดูลเรื่อง การวางแผนการผลิตที่อาจารย์ฟางได้อธิบายไปในเรื่องของการวางแผนการผลิตพวกนี้อยู่แล้วนะครับ แต่ในสิ่งสำคัญก็คือมันสามารถเชื่อมโยงไปในภาคส่วนอื่นๆได้อีกด้วยนะนอกเหนือจากการวางแผนการผลิตที่เราจะต้องรู้ว่าเราจะผลิตเท่าไหร่ผลิตปริมาณเท่าไหร่ รวมทั้งการควบคุมคุณภาพหรืออื่น ๆ อย่างไรแล้ว สิ่งต่างๆนี้ยังสามารถเชื่อมข้อมูลไปยังฝ่ายการตลาดได้อีกด้วย ปกติแล้วฝ่ายการตลาดจะทำหน้าที่ในเรื่องของการ forecasting ยอดขายหรือการพยากรณ์ยอดขายว่า ในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยน่าจะขายได้เท่าไหร่ ให้เป็นไปตามเป้าการขายขององค์กร เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ยอดขายมาก็ต้องมาวางแผนควบคู่กับการผลิตไปด้วย ขาะโดยการการผลิตเองก็ไปเชื่อมโยงกับเรื่องของการเงินหรือ finance เช่นเดียวกันนะครับ เพราะเรื่องของการวางแผนการผลิตก็จะดูเรื่องของต้นทุน เรื่องของระยะเวลาในการผลิต ซึ่งเสียงนี้ก็ไปสะท้อนที่ตัว finance หรือตัวการเงินเหมือนกัน เพราะ finance เองก็จะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการจัดเก็บ หรือการบริหารต้นทุนให้เหมาะสม รวมทั้งเรื่องของการที่จะวัดมุมมองทางด้านการเงินอย่างไร ที่จะสะท้อนภาพรวมขององค์กรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำลงกำไรต่าง นั้นก็ต้องถือว่าการวางแผนการผลิตมีความสำคัญไม่แพ้กับการวางแผนในด้านอื่นๆเลยทีเดียวค่ะแล้วปัจจุบันนี้ค่ะพี่ซันนี่ค่ะ สถานประกอบการเนี่ยเขามีการนำเอาเรื่องของ IT หรือเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยมาใช้ในการวางแผนการผลิตยังไงกันบ้างคะ ก็ต้องบอกว่าในการนำเอาไอทีมาใช้ก็มีหลายสเกลและก็หลายรูปแบบเนาะถ้าเป็นองค์กรขนาดใหญ่ ะครับหรือที่เรียกว่า large scale ซึ่งอาจจะมีเงินลงทุนลักษณะหลายร้อยล้านหรือพันล้าน พวกนี้ก็จะนำซอฟต์แวร์ที่เราเรียกว่า ERP ก็คือ Enterprise Resource Planning เข้ามาช่วย ซึ่งโปรแกรม ERP นี้เองก็จะเป็นโปรแกรมที่วางแผนตั้งแต่ต้นน้ำนะก็คือเรื่องของการขายจัดซื้อผลิตจนกระทั่งไปถึงเรื่องของการเงิน ก็ครบถ้วนสมบูรณ์แบบ แต่ถ้าเปเกิดเป็นธุรกิจ SME ปัจจุบันก็มีทั้งซอฟต์แวร์ที่จำหน่ายในตลาดราคาไม่แพงนะเข้ามาช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการการผลิตนะครับ หรืออาจจะง่ายสุดก็เท่าที่ผมได้มีโอกาสแนะนำหลายๆองค์กรก็คือการใช้ Excel ง่ายๆนี่แหละนะครับในการที่เราจะมาใช้ในการวางแผนการผลิต การจัดตารางการผลิตนะครับรวมทั้งการติดตาม การผลิตในแต่ละวันว่าเป็นไปตามเป้าการผลิตหรือไม่ ซึ่งก็สามารถนำมาใช้ได้ ก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเนี่ยมีง่ายแล้วก็มีหลากหลายให้เลือกหลายรูปแบบมากก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละองค์กรนะครับที่สำคัญคือก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารนั่นเองว่าอยากจะนำเอาไอทีมาช่วยองค์กรพัฒนาให้เร็ว และมีประสิทธิภาพมากขนาดไหน ก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่จอนนี่มากๆนะคะ ที่ได้มาแบ่งปันความรู้แล้วก็แชร์ประสบการณ์ค่ะ ยินดีครับอาจารย์ฟางครับขอบบคุณค่ะสวัสดีครับ ค่ะ ผู้เรียนคงเริ่มเห็นภาพแล้วนะคะ ว่าการวางแผนการผลิต การจัดการการผลิต และวิวัฒนาการความเป็นมาของอุตสาหกรรมเป็นยังไงกันบ้าง ในหัวข้อถัดๆไปนะคะ เราก็คงจะลงรายละเอียดในเรื่องของการจัดการและการนำไอทีมาประยุกต์ใช้ค่ะ